ราะเราเชื่อว่าความสนุกสร้างเด็กได้ เพราะเราเชื่อว่า ความสนุกคือเพื่อนสนิทของพัฒนาการ ตัวครูเองเนี่ยครูสอนหนังสือคือครูเป็นอาจารย์คณะวิศวะนะคะครูไม่ได้สอนอะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แต่ว่าครูพอจะเข้าทราบคร่าวๆแล้วแหละว่า ตอนนี้ ด้วยความที่เด็กเนี่ยลดลงนะคะจำนวนเด็กเกิดน้อยลงพ่อแม่มีลูกน้อยลงเนี่ยต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยการแข่งแย่งกันเรื่องการศึกษาอะไรเนี่ยมันก็น่าจะน้อยลงไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนคนในยุคหน้าเนี่ยคงไม่ต้องไม่ต้องดิ้นรนฟาดฟันกันมากทางวิชาการมากเท่าสมัยก่อน แต่สิ่งที่จำเป็นก็คือในเรื่องของออการให้เขาเรียนรู้ชีวิตได้มากขึ้นให้เขามีความรู้สึกว่า เขาได้ได้ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้น มีวินัยในตัวเองมากขึ้น อย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้มันมันต้องเสริมเข้าไปแล้วล่ะ เพราะเราเชื่อว่ามอนเตสซอรีซึ่งเป็นแนวคิดของดรมาเรียมอนเตสซอรีสามารถผสานการเรียนรู้ทั้ง 4 หมวดชีวิตของเด็กได้เป็นอย่างดีพร้อมเด็กมัวแต่ ออกไปเรียนพิเศษแล้วก็ไม่ได้รู้จักการทำงานบ้านหรือว่า หรือว่าไม่รู้จักวินัยในตนเองจัดกระเป๋าตัวเอง เก็บที่นอนตัวเองหรืออะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าให้มันถึงเวลาและที่ที่เราน่าจะเอาพวกนี้กลับมาสอนใหม่ซึ่งทำยังไงที่จะบูรณาการกับภาษาอังกฤษได้ก็เอากิจกรรมพวกนี้ค่ะก็เอาเข้ามาผสมกับการเรียนภาษาอังกฤษ เรียนแบบเด็กก็ไม่ต้องรู้ตัวเท่าไหร่ว่าว่าเรียนภาษาอังกฤษ แบบว่าเรียนเรื่องอะไรก็คือ conversation ผ่านกิจกรรมไปเรื่อยๆแบบนี้ฟันไทยเพราะที่นี่มีแต่ครูสนุก